ระยะเข้าออกดอกและผสมพันธุ์ เป็นช่วงที่ข้าวจะส่งรวงพ้นกลับใบ จากนั้น 2 วันดอกข้าวจะบานในช่วงเช้า8โมงถึงเที่ยง ใช้เวลา 7 วัน จะบานหมดรวง ช่วงนี้ละอองเกสรตัวผู้จะร่วงลงบนเกสรตัวเมีย จากนั้น 7 วัน ภายในเมล็ดจะเปลี่ยนเป็นน้ำนม ต่อมาอีก 7 วันเนื้อจะเริ่มแข็งขึ้น เรียกว่าระยะข้าวเมาเมื่อข้าวมีอายุ 30 วันหลังผสมเกสร เปลือกจะมีสีน้ำตาลหรือสีม่วงแล้วแต่สายพันธุ์ เมล็ดแก่เต็มที่จะเข้าสู่ระยะเก็บเกี่ยว แต่ก่อนหน้าเก็บเกี่ยวต้องรักษาระดับน้ำเพื่อให้ข้าวสร้างเมล็ดให้เต็มรวง